เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายทางการค้าหมายถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสัญลักษณ์หรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมายทางการค้าก็คือ ตราสินค้า หรือยี่ห้อสินค้านั่นเองค่ะ เครื่องหมายทางการค้าอาจเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจรวมหลายอย่างก็ได้ ในประเทศไทยนะคะ ผู้ผลิตสินค้าทุกชนิด จะต้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ จึงจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายค่ะ